ใส่ปุ๋ยเพิ่มสารอาหารครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 40 วันกำจัดวัชพืชแล้วใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 4600 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าปรับปรุงบำรุงดินดีแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยขี้หมูได้